ผู้เรียนครับเราได้ชมวิดีทัศน์ไป 2 เรื่องนะซึ่งตรงนั้นครูก็วิเคราะห์สถานการณ์ให้พวกเราฟังนะในการวิเคราะห์นั้นขอให้มองภาพลึกๆนะเขาเรียกว่าภาพเบื้องหลังนะเราเราจะได้ข้อมูลอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วลองสรุปว่าสิ่งที่วิเคราะห์ไปนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องไหนในประเด็นไหนบ้างวันนี้ครูมีกรณีศึกษานะครับสองเรื่อง ให้พวกให้พวกเราเนะให้ผู้เรียนนะครับได้ลองชมแล้วก็ลองวิเคราะห์นะลองวิเคราะห์ให้ดีครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น เนี่ยเนื่องจากสาเหตุอะไรนะผิดพลาดในคุณธรรมจริยธรรมในข้อไหน เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับให้ส่งไปให้ครูในระบบนะครับแล้วครูก็จะส่งกลับมาให้ ซึ่งในนั้นก็จะมีข้อเสนอแนะมีข้อที่วิพากษ์วิจารณ์ว่างานตรงนี้ที่พวกเราทำเนี่ย ดีหรือไม่ยังไงนะครับ ก็ให้ดำเนินการให้เสร็จแล้วก็ส่งให้ครู อันนี้ต้องเป็นหน้าที่นะ ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่เราได้พูดคุยกันเพราะเราเรียนหน้าหน้าที่แล้ว ความรับผิดชอบก็ต้องมีนะครับ ก็ขอให้ส่งงานตามที่กำหนด ซีดเป็นนักศึกษาปี 4 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ขณะนี้กำลังมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยู่ในองค์กรหนึ่ง ที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องมาปฏิบัติงานให้ได้ จนวันนี้ล่วงเข้าเดือนที่ 2 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้ว พี่ ๆ ที่ทำงานทุกคนเป็นกันเอง เปิดโอกาสและให้การต้อนรับซีดเป็นอย่างดี เขามีความสุขในการทำงานมาก เว้นแต่อ้าวซีทุกมาครับ ดีครับ ครับ ขอโทษครับ มาสายพอดีอื่นสายไปหน่อยครับ ตั้งแต่ิกับผม ไม่ได้ยิน เมื่อวานก็ลาวันนี้ก็มาสายอีก น้องก็รู้ว่าที่นี่เขาเข้มงวดเรื่องเวลามาก หัวหน้าก็ย้ำหลายครั้งแล้วนี่นะ ครับ ขอโทษครับ ซีทำงานดีมีความรับผิดชอบ แต่เขามักมาทำงานสายขาดงานหลายครั้ง และการมาสายของซีในครั้งนี้ถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทางบริษัทจะอนุโลมให้ครับครับได้ครับติดสายครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย ทำงานเดือนหนึ่งสายสองผลมันเกินกว่าที่เราตกลงกันแล้วนะ ครับขอโทษนะครับ คือผมยอมรับในส่วนที่มาสายนะครับ แต่ ผมยังปรับตัวไม่ได้ครับ คือตอนที่ผมอยู่มาเลยผมดิดนอนดึกดื่นสายครับ ผมขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมครับ อืมคราวที่แล้วก็ให้โอกาสไปแล้วนะเพราะเห็นว่าเอางานไปทำที่หอ แต่ครั้งนี้มันก็เกินไปเลยนะฮะเพราะว่าเรคคอร์ดมันโชว์อยู่น้องต้องเข้าใจนะว่าการทำงานที่นี่ครับการตรงเวลาสำคัญพอๆกับหน้าที่การงานของน้องเลยล่ะ คือขอโอกาสอีกสักครั้งนยพี่คือถ้าผมถูกส่งกลับไปมหาวิทยาลัยตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าผมไม่จบภายใน 4 ปีตามที่พ่อแม่ผมหวังไว้ครับพี่พี่ช่วยอะไรน้องไม่ได้จริงนะ ข้างบนอ่ะบอสก็สั่งมาแล้ว พี่จำเป็นจริงๆต้องส่งน้องกลับมหาลัยคราวต่อไปน้องต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แล้วน้องนะ ศัพท์ใหม่เหรอคะ ใช่ปอมาดูดินี่ไง iPhone 7 Plus สวยจังเลยพี่เกดนี่เขาบอกว่ากล้องสวยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราไปลองถ่ายรูปได้ไหมคะลองเซลฟี่กันหน่อืมสัยปสวยมากแล้วพี่เกดมันใสมันใสกิ้งเลย น้องขอจับดูหน่อยได้ไหมคะอ่เลย มันมีกี่สีคะพี่เกด มีสี่สีนะ สีเงินเงนสีทองสีดำสีดำแวว อันนี้สวยอันนี้สวยอน้องอยากได้มากเลยอะอ้าวปอยังไม่กลับหรอขอเกับงานอีกแป๊บนึงค่ะพี่เกเออดงั้นพี่กลับบ้านก่อนนะค่ะ เดี๋ยวไปธุระต่อสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่ากลับดึกล่ะค่ะ ไหนจำได้ไหมคือใคร ไอปอชัรวชัดเลย นี่ของพี่นี่มอทอนี่ของพี่